วัสดีค่ะค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของส่วนของ Product ที่จะต้องมาใช้บริการในธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทยค่ะ คืออาจารย์อยากจะทราบว่า Product ที่นิยมนะคะ หรือรูปแบบของ Service ที่นิยมที่มีในสปาอยากให้อาจารย์ อธิบายนะคะว่าแต่ละ Product หรือแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เอามาเซอร์วิสตรงนี้ มีรายละเอียดหรือมีคุณสมบัติหรือประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ พูดถึงการให้บริการในสปาใช่ไหมคะ การให้บริการในสปาเนี่ย ก็จริงๆ แล้วเรารับเราลองหลับตาดู แล้วเราเดินเข้าไปในสปาเลยค่ะ วินาทีแรกที่เราจะเจอก็คือเวลคัมดิงค่ะอาจารย์เราจะเจอเวลคัมดิงคำว่าเวลคัมดิงคือการต้อนรับ การต้อนรับเนี่ยเราจะเริ่มเจอตอนแรกเลยคือผลิตภัณฑ์ที่เขาจะให้เราอันอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของโภชนาบำบัดใช่ไหมคะใช่เลยค่ะตัวนี้สำคัญมาก จริงๆแล้วคำว่าโภชนาบำบัดมันมีทั้งสายปัจจุบัน แล้วก็สายของแผนไทย แต่เราจะสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยเราก็เลยจะดูโภชนาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยสตาร์ทเข้ามาตั้งแต่ในสปาอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่การบริการในสปามีอะไรบ้างใช่ไหมคะเจอเวลคัม ดิ้งแล้วก็หนูเจอเลยค่ะคะน้ำดื่มค่ะ น้ำดื่มที่เป็นชาค่ะ ตัวนี้แหละค่ะที่จะเจาะกลุ่มของอาจารย์ที่บอกว่าเป็นโภชนาการ่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ เป็นโภชนาทางด้านสุขภาพนะคะคะอันนี้เป็นเรื่องของเซอร์วิสที่ควรจะมีนะคะ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ง่าย ๆ ที่จะมาใช้บริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจด้วยนะคะไม่ทราบว่าซาวน่าเนี่ยค่ะ เป็นเมนูหนึ่งที่ช่วยประโยชน์เรื่องอะไรบ้างคะโอเคค่ะ ตัวซาวน่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนกับลูกค้าเวลาลูกค้าเข้าไปใช้บริการในตู้ที่มีความร้อน ตัวความร้อนนี่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อจริง ๆคนทั่วไปเนี่ยนะคะ เราก็จะมีภาวะของกล้ามเนื้อหดเกร็งเวลาคุณทำงานมาก ทำงานหนักหรือเครียดกล้ามเนื้อเราจะหดเกร็งทีนี้การเข้าไปอยู่ในซาวน่ามันก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อค่ะตัวนี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ค่ะ จริงๆ ในห้องซาวน่าเคยแอบเห็นว่าไม่มีเรื่องของการขัดตัวนวดตัวจริงๆ ไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้รู้สึกจะไม่สครับไหมเขาเรียกอะไรนะโอเคค่ะ เวลาคนที่จะใช้ซาวน่าได้เนี่ยอยู่ๆคุณจะไปเข้าใช้ซาวน่าก็ได้หลังการนวดอารมาจะเข้าใช้ซาวน่าก็ได้เนื่องจากว่าการนวดอารมาเราใช้น้ำมันที่ช่วยในการบำบัดตัวเราเองการที่เราเข้าไปอยู่ในซาวน่าตัวซาวน่าเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเรา คลายพอคลายเสร็จแล้วรูขมขนเราจะเปิดตัวน้ำมันที่เรานวดเมื่อสักครู่เนี่ยจะซึมเข้าสู่ตาใต้ผิวหนังเราจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คลายกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ถามว่าสครับสครับใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวซาวน่าเนี่ยเราจะใช้คู่กับสครับก็ได้บางคนเนี่ยจะสครับพอสครับเสร็จแล้วฉันยังไม่หลักล้างตัว เพราะเนื่องจากว่าตัวสครับมันจะมีตัวบำรุงเข้าไปบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวผิวแห้งหรือช่วยหลุดลอกของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราสครับเสร็จแล้วเราก็จะ ะเข้าไปอยู่ในซาวน่าตัวสครับตัวนี้ก็จะมีการแตกตัวของมันอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะซึมเข้าสู่ผิว แล้วก็บำรุงผิวไปอีกในในตัวได้อีกค่ะอาจารย์ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์เคยเห็นตัวเองเคยลองนะคะตัวอ้วนนเราอยากลดความอ้วนเราไปใช้พลาสติกพันพันตัวนี่เขาเรียกอะไรนะคะ โอ้โห อาจารย์เก่งจริงๆนี่คือตัวหนึ่งที่สปาเราใช้นะคะ มันคือการแรปค่ะอาจารย์ การแรปคือเป็นลักษณะการใช้คล้าย ๆ กับแรปอาหารแต่เราแรปตัวนะคะ ตัวนี้ก่อนที่จะแรปค่ะอาจารย์หนูฝากบอกอาจารย์เลยเผื่อประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ เราจะแรปมะขามคือการใช้ผงมะขามพอไว้ทั้งตัวอ๋อหมายถึงว่าใช้สมุนไพรซึ่งเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนไทยดังนั้นมาประยุกต์ใช้แรปใช่ค่ะเพื่อมะขามนี่ทำให้ผิวขาวใสแล้วพอเราแรปเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของมะขามเนี่ยเข้าสู่ผิวได้ดีทำให้ผิว เราใสมากยิ่งขึ้นประสบสับคนดีขึ้น อีกตัวหนึ่งที่หนูอยากโชว์ สมุดผงพอกทั่วไปก็สามารถแรปได้ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของช็อกโกแลตดนูนี่ก็เพิ่งไปเจอเหมือนกันว่าเราเขาจะมีผงช็อกโกแลตที่เราเอาไว้ทำอาหารนะคะ ตัวนี้ค่ะเอามาสครับแล้วพอกทั้งตัวแล้วแรปก็ได้เหมือนกันประสิทธิภาพของมันก็คือช่วยบำรุงผิว นอกจากบำรุงผิวแล้วช่วยคลาย กล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็ผ่อนคลายได้จิตใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ อีกเมนูที่น่าสนใจนะคะ จริงๆแล้วถ้าพูดคำว่าสปาในความหมายของมันลึกๆของมันคือการบำบัดด้วยน้ำอ่าทีนี้พอด้วยน้ำปุ๊บสิ่งที่เราคิดว่าสปาควรจะมี แต่ว่านี่ต้นทุนอาจจะสูงนิดนึง เราเป็นเรื่องของการใช้วารีบำบัดหรือใช้ปัจจุบันเราเราก็จะย่อส่วนโดยการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ที่เรียกว่าแจกุชีค่ะ อันนี้ก็ดีเลยค่ะจ้จาถ้าคุณสามารถสร้างสปาคุณที่อยู่รีสอร์ทต่างๆ ที่ติดแม่น้ำคุณสามารถประยุกต์ใช้แม่น้ำอันนั้นเป็นวารีบำบัดของคุณได้เลย แต่ถ้าเกิดสปาคุณอยู่ในเมือง เราก็เลือกใช้กับจากุช่เล็ก ๆ นะคะ ต้นทุนต่ำๆแล้วก็สามารถเอามาเปิดใช้ในสปาของเราได้เขาเรียกว่าจักุช่ดีอย่างไรวารีบำบัดจะดีตรงนี้ค่ะ เวลาคนที่มีอาการปวดเข่านะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดคุณยืดเหยียดบนอากาศเนี่ยนะคะ ทำให้ตัวเข่าเราเนี่ยมีการเสียดสีเยอะขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ ไปออกกำลังกายในน้ำนะคะ คุณได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข่าแล้วก็ลดอาการเสียดสีหรือลดน้ำลดคือเหมือนลดแรงในการออกกำลังกาย ดีมากๆเลยค่ะ จริงๆ ในกิจกรรมวารีบำบัดเนี่ย ถ้าเรามีสระว่ายน้ำอยู่ในสปา ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอาคุชี่อาจารย์มองว่ามันจะช่วยเรื่องของการที่จะเอซอร์ไซส์ลด ความอ้วนได้ด้วยถูกต้องแล้วค่ะอันนี้แล้วก็นอกจากอีกซ์สลดน้ำมัวนหนูเพิ่มให้นิดนึงผู้หญิงที่ตั้งท้องค่ะ ผู้หญิงที่ตั้งท้องการออกกำลังกายเขาจะมีปัญหาต่อเขา เพราะว่าหนึ่งท้องดันมาโตตอนตอนที่ตัวเองเป็นวัยกลางคนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ ๆ สรีระบางส่วนถูกเปลี่ยน แต่ว่าการออกกำลังกายที่ใช้วารีบำบัดในคนท้องเนี่ยจะช่วยในการยืดเหยียดช่องท้องได้ดีมากทำแล้วก็ทำให้คลอดง่ายค่ะจะคลอด ค่ะแล้วก็นะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้จริงๆก็เป็นเทรนด์พอสมควรเรื่องของการออกกำลังกายนะคะโดยการใช้สมาธิกิจกรรมเกี่ยวกับเหล่านี้ค่ะ จริงๆแล้วมันสวยจากภายในนะ เท่าที่อาจารย์ศึกษามายามิรักคิดว่ามันเป็นเรื่องของเมนูอะไรที่เราควรจะมีในเรื่องนี้นะะหนูแอบบอกทิคนิคนะ หนูว่าไม่มีใครชำนาญเท่าอาจารย์แล้วล่ะ เพราะจะรู้สึกว่าอาจารย์จะใช้เองด้วยโยคะนะคะ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียด อย่างที่อาจารย์ยามิระบอก แต่สิ่งหนึ่งมันใช่เรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อนะคะ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิ ส่งผลให้เราเนี่ย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันนี้อาจารย์อย่างนี้ได้สองต่อเลยนะจ๊ใช่ค่ะได้กล้ามเนื้อ ได้ทั้งภาวะจิตใจสุขภาพจิตนะคะอาจาค่ะรย์โอ้ค่ะค่ะค่ะ ล่าสุดอาจารย์ก็แอบไปเห็นมาเหมือนกันว่า มีในเรื่องของการใช้หินหรือคริสตัล ตัวหินบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆ ยังมีแล้วมีเทคนิคหนึ่งไม่ใช่เทคนิคเป็นองค์ความรู้เดิมแล้วกัน ซึ่งปัจจุบันเขาใช้ศาสตร์ของถ้าจำไม่ผิดคือใช้ศาสตร์ของจีนไหมคะะที่เป็นพวกลักษณะของ หินบำบัด คือการเอาหินไปนึ่ง หรือหิน ไป อยู่ในความร้อน แล้วก็เอามาวางไว้บริเวณลำตัวเราตัวความร้อนเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เลยความร้อนจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดเขาดีขึ้นภาวะเกร็งของกล้ามเนื้อเขาเกร็งน้อยลง แล้วก็มีการผ่อนคลายนะคะตัวหินบำบัดแต่หนูจะบอกเทคนิคนิดนึงค่ะอาจารย์อย่างนี้เป็นคนตาองค์ความรู้ตรงนี้นะคะ จะได้จาก จริงๆภาคใต้เราที่เขาเรียกว่าก้อนเศร้าเราจะใช้ในการใช้หินบำบัดมาตั้งนานแล้วที่เป็นศาสตร์ไทยเราแล้วก็ตัวหนึ่งที่เห็นความแตกต่างเลยนะคะ ก็คือว่าการใช้ก้อนเศร้าในการประครบกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่เป็นฉีกขาดมานานที่เขาเรียกว่าผังผืดซึ่งแผนปัจจุบันจะแนะนำคนที่มีผังผืดในร่างกายเชิญค่ะไปผ่าตัดค่ะ จริง ๆ มันเป็นการประยุกต์ใช้แพทย์แผนไทยมาแพทย์แผนไทยด้วยค่ะตัวนี้ก็คือแต่ว่า คือแผนไทยเราเนี่ยมันจะมีการใช้หินอยู่แล้ว การใช้ก้อนอิฐอยู่แล้วคือหลักการเดียวคือการความร้อนแล้วก็ผลักเข้าสู่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นจากเมนูสปาหรือความรู้ที่เราได้บรรยายในเมนูที่มีความหลากหลายตรงนี้ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์นะคะนำไปประยุกต์แล้วก็จัดทำเป็นเมนูสปา เพื่อให้บริการให้กับลูกค้าให้ได้รับการใช้บริการที่มีความสุขรีเล็ก และพักผ่อนอย่างเต็มที่ ใช่ใช่ค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ยามิระเป็นอย่างมากนะคะ ถ้าหากว่าอาจารย์ยามิระจะเปิดคอร์สอะไรอบรมก็แจ้งประชาสัมพันธ์ได้นะคะได้ค่ะคะอันนี้ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะะยามิระเป็นตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะ จริงๆเรียนพื้นปอติการแพท ทย์แผนไทยปริญญาโทปริญญาเอกของยมรละนิดเป็นสายสุขภาพหมดเลยแล้วก็มีการนำแพทย์แผนไทยเนี่ยไปประยุกต์ใช้ แล้วก็นิดนึงนะคะอยากได้องค์ความรู้เพิ่มเติมทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเขายินดีให้บริการด้านเมนูสปาที่บริการด้านการผลิตภัณฑ์ทั้งฟรีแล้วก็ทั้งที่เป็นเป็นเป็นลักษณะของการเปิดสปานะคะเราใช้ชื่อว่าบัวสปาค่ะตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองเอก ใกล้ๆนะคะ ตรงนี้เอง เมืองเอกไปมอรังสิตค่ะ ประมาณ 400 เมตรพลโยธิน 87 ใช่ค่ะใช่ค่ะ ยังไงก็เรียนเชิญนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ